now, chef. Okay, okay. So I first start off with the fresh egg, which I will ที่เมื่อกี้เชฟบอกไปว่าเขาจะใช้แต่ไข่แดง I will take the egg yolk. โอ้โปรนะคะเนี่ยโปรค่ะ มีการแยกไข่แดงโดยใช้เปลือกนะคะ you see as well, the egg yolk is very fresh. Huh? Yes. It's very firm. So that's the first thing I do. ถ้าไข่แดงที่สดๆเนี่ยก็จะเป็นไข่แดงที่มีความยืดหยุ่นดีเห็นไหมคะแล้วก็ Yeah, you can do it. So I whisk it, t k e yolk, and the next thing to come is a tiny bit of vinegar. Yeah. Can I smell too? You can. เป็นกลิ่นมะม่วงเลยค่ะ เป็นน้ำส้มสายชูมะม่วงก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปในไข่แดงของเรานะคะ And then t h t i r d thing I'll do is the mustard. It's gonna give the spice to your m a g o n n a i s e Oh, you smell it, no? Yeah. Mustard. So that. แรงมากขึ้นจมูกเลยค่ะ It s m s n i คราวนี้ก็มันเป็นเหมือนกับว่า ตัวส่วนผสมที่เพิ่มรสชาติความเผ็ดเล็กๆ ให้กับมายองเนสของเรา start whisking, right? start mixing that. Preferably as well, when you mix, you make mayonnaise, make it in a bowl dish. Always make it in a bowl dish. Don't make it in a flat dish. If you make it in a flat dish, you can't mix it. So use a bowl for that. ก็คือเทคนิคหนึ่งที่ดีก็คือว่าเราจะต้องใช้ภาชนะเนี่ยที่เป็นก้นกลมอะค่ะ เพราะว่าเวลาเราคนแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ภาชนะที่เป็นก้นเหลี่ยมมันจะไม่ถึงคอตัวมายองเนสของเรามันก็จะไม่เข้ากัน And now the trick is to pour very slowly your oil so you see เทคนิคที่สำคัญเลยของการทำมายองเนสก็คือ เราต้องค่อยๆ เติมน้ำมันลงไปนะคะ อย่าเทลงไปพรวดเดียว If the mayonnaise and you can be if the mayonnaise too thick we have to add a little bit of water ถ้าสมมุติว่าเกิดว่า เราใส่น้ำมันมากเกินไป แล้วมายองเนสของเราเนี่ยมีความข้นเกินไป เราสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้เพื่อเป็นการทำให้มันมีความเข้มข้นที่น้อยลงนะคะ See, it starts to bind nicely. มันเริ่มข้นมันเริ่มเป็นมายองเนสอย่างที่เราเห็นกันที่ร้านอาหารแล้วนะคะ จริงๆทำไม่ยากเลยนะคะเนี่ยอ้อมก็เพิ่งรู้ว่าทำยังไงเหมือนกัน It's not difficult at all. No, but it's so a bit of a. You need to understand when once you when when you stop mixing the mm -hmm. the mm-hmm. oil. See now it's it's coming to its solution. See now it's oh. starting to thick. Yeah. So yeah. See it's coming into solution now. คือ พอ มัน เริ่ม มี ความ ข้น ที่ เรา ต้องการ yeah, a small little bit more and that's it เราตี จนกระทั่ง เรา ได้ ความ เข้มข้น ที่ เรา ต้องการ the most important part you always s e a s o n a t the end so แล้วเราก็จะมาปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยนะคะ ซึ่งเราจะใส่เป็นตอนสุดท้ายเกลือนี่ก็ที่เชฟบอกเขาใช้ตัวเกลือทะเลนะคะ adding the salt and and I prefer as I said um, white pepper แล้วก็ตัวพริกไทยขาว fineness m i s t k s นี่ก็คือเป็นความเข้มข้นที่เราต้องการได้แล้วนะคะ Would you like to try? Yes, can I try a little bit? ขอลองชิมหน่อยนะคะ No, I don't allow this never. อืมอร่อยค่ะ คือมันจะมีความมัน แล้วมันก็จะมีความเผ็ดเล็กๆของตัวมัสตาร์ด แล้วก็ความเค็มของเกลือความเผ็ดของพริกไทย อร่อยมากเลยค่ะเชฟ It's very delicious. Oh, very good. Very happy. Yes. ก็เป็นที่พบเห็นกันทั่วไปนะคะ เวลาที่เราไปตามร้านอาหาร บนจานอาหารนั้นมักจะมีพร็อพต่างๆ ในการตกแต่งจานอยู่เสมอ หนึ่งในพร็อพยอดฮิตก็คือเจ้าดอกไม้ที่อยู่หน้าเรานี้เองนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขามีเทคนิคในการเลือกดอกไม้ที่จะใช้มาตกแต่งจานยังไง และดอกไม้ชนิดไหนที่กินได้ เรามาดูกันนะคะให้เชฟ so what kind of the flower that we choose for the food presentation For this food presentation we will use uh, edible flowers. No? Oh. So how do we know that that, that, uh, that flower is uh, edible? We, uh, we look for uh, um, edible flowers from a reputable, uh, supplier. Oh. Supplier that you can trust. Oh. And how do we know that that flower is edible or not? So we buy from a reputable um, flower supplier. So he supplies the flowers on a daily basis. Oh. Uh, and then what kind of flower that we can eat? Yes, there's a, there's a few flowers that are edible. Mm -hmm. um, mm-hmm. just I give you a few examples. Yes. Um, first of all, you have fruit flowers. อ๋อดอกไม้ที่มาจากต้นของผลไม้นะคะ oh, fruit flowers you have for instance like coconut blossom you know the blossom coconut blossom mm -hmm. you have a banana for instance there's also a fruit flower yes. and apple flower these are all examples that we can use for uh, put in food because this is considered as a vegetable. Mm -hmm. yeah. And is there anything else? Uh, you have um, fruit flower, you have herb flowers. อ๋อเป็นดอกไม้จากสมุนไพรนะคะ Herbal flowers, oh, ah, uh-huh. so you talk about herbal flowers, you talk about lavender. Um, we can be used in teas. Uh, you talk about uh, rosemary. Rosemary is commonly used in um, um, roast. Uh, so you have a Sunday roast, they use rosemary or with a lamb, it's quite nice to have rosemary. Um, and for instance also thyme. Thyme is another one that's also a flower, yes. but that can also be used in, into, into, the, uh, into your dish. Yes. And the last one I would say is um, uh, vegetable flour. So we talk about vegetable flour, you talk about for instance broccoli. Oh, broccoli, um, uh, yes. You talk about broccoli, you talk about cauliflower. คอลิฟลาเวอร์ดอกกระหล่ำนะคะใช่ค่ะโซตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะคะว่าเทคนิคการเลือกดอกไม้ เราจะต้องเลือกยังไง แล้วก็ดอกไม้ชนิดไหนที่ไทยทานได้บ้าง งั้นเราลองให้เชฟมาใช้ดอกไม้ในการจตกแต่งจานสลัดจานนี้กันดูนะคะ Can you show us how to choose the flower. Yes. So here we have we have a few kinds now, but um, you know, everyone is common with this one. I think it's purple pea oh, flower. อ๋อค่ะเป็นตัวอย่างอันนี้นะคะก็คือดอกอัญชันของเรานี่เองนะคะ flower and this is um, Indian jasmine flower อ๋อดอกเข็มค่ะดอกเข็มก็รับประทานได้นะคะ just to give you a few examples yes. so what I'm gonna do I'm gonna decorate them um, so I take this time off and put them onto dish ดูสิคะพอใส่ปุ๊บเนี่ยสีสันมันโดดขึ้นมาเลยนะคะ so very important with these flowers they have not been sprayed no that's also important that people know ที่สำคัญเลยนะคะคือดอกไม้เนี่ยที่เชฟบอกว่าจะต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็คือเขาจะต้องไม่มีการใส่พวกสเปรย์พวกสารเคมีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสารเคมีมันเป็นอันตรายต่อร่างกาย แล้วก็ต้องซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้อะค่ะ so what I want to say is like don't use them taken from the street because also they could be they could be not clean and hygienic คือเราไม่สามารถที่จะไปเด็ดดอกไม้จากข้างทางแล้วเอามาตกแต่งจานได้นะคะ เพราะว่ามันอาจจะสกปรกเราไม่สามารถรับประทานได้ so these flowers can be can be eaten and consumed and also gives a very nice color on the plate okay โอ้ สวยมากเลยค่ะ เห็นไหมคะความแตกต่าง ในตอนแรกเนี่ย มันจะไม่มีสีสันเท่านี้ แต่ตอนนี้พอเราเพิ่มดอกไม้เข้าไปเนี่ยทำให้จานดูมีสีสันและดูมีความหรูหราเป็นการเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นเลยนะคะ it's very beautiful